ครับผม ผมจะมาสาธิตวิธีการพับเหล็กนะครับผม อันนี้จะแบบเป็นเบื้องต้นนะครับผม อันนี้เหล็กของเรานะครับ เราก็ได้เตรียมเหล็กมาแล้ว เราจะวัดให้ดูเลยว่า นี่นะครับ อ่า เมตรเมตรสองเซนครับผม เดี๋ยวเราก็มาดูชิ้นงานเลยครับผม นี่ครับ แล้วก็เชิญมาดูใกล้ ๆเลย ครับเรามาดูชิ้นงานที่เราพับนะครับ เป็นไงบ้างครับลักษณะนี้นี่ซ้ายขวานะครับ ผลงานดีมากเยี่ยมมากเลยครับของอเมริกานวันนี้ผมขอแค่นี้นะครับ สวัสดีครับผม